สวัสดีค่ะ ในวิดีโอนี้นะคะ จะเป็นตัวอย่างการรันโค้ด Python แบบง่ายค่ะ ตัวอย่างนี้นะคะเราจะไปที่ directory user training slash hpc 101ขีด tara hpc 101 slash example แล้วก็ cd ไปที่ python case 1ค่ะ ใน directory นี้จะมีไฟล์ดังที่แสดงอยู่บนหน้าจอนะคะ วิดีโอนี้นะคะเราจะแสดงตัวอย่างการรัน Python script พื่อ process data ที่เราดาวน์โหลดมาค่ะ ในตัวอย่างจะเป็น Titanic dataset นะคะ ภายใน directory จะมี Titanic dataset ที่เตรียมไว้อยู่แล้วนะคะ dataset นี้นำมาจาก Google ค่ะ ทั้งนี้ในวิดีโอจะแสดงตั้งแต่การดาวน์โหลด dataset จาก Google transfer dataset จาก local machine สู่ระบบทารา จนถึงการ submit job และ check out put ค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะ เราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ Google ในส่วนของ Titanic Data นะคะ ทำการ scroll down ลงมา และคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเพื่อทำการดาวน์โหลด Dataset ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะไปที่ local PC ของเราค่ะ ในที่นี้หน้าต่างที่เป็น local PC จะเป็นสีเทานะคะ การใช้คำสั่ง cd เปลี่ยน directory ไปที่ดาวน์โหลดค่ะ ll ดูนะคะ จะพบไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้ค่ะ ใช้คำสั่ง spc เพื่อทำการ transfer file จาก local pc ไปยังระบบ Tara ค่ะ ในส่วนนี้จะกลับมาที่ระบบทารานะคะ เพื่อทำการคัดลอกผ่าที่เราต้องการ transfer file ไปค่ะ คอมมานด์ที่เห็นบนหน้าจอจะเป็นการ transfer file train and test csv นะคะไปบนระบบทาราโดยใช้ hpc user 2 ค่ะ และคัดลอกไปยังผ่านที่แสดงบนหน้าจอนะคะ เมื่อกด enter ระบบจะถามรหัสผ่านค่ะ ในส่วนนี้ให้ใส่รหัสผ่านของระบบทารานะคะ และกด enter ค่ะ กลับมาที่หน้าจอของระบบทาราซึ่งจะเป็นส่วนของสีดำนะคะเมื่อ LL ดูนะคะ จะเห็นว่าไฟล์ t r n and test 2 .cnv เนี่ย ได้รับการ transfer เข้ามาเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากในวิดีโอนี้ค่ะ เป็นการ transfer ไฟล์จากระบบ mac os มาบนระบบทาราจะเห็นว่ามีนามสกุล .xls ติดมาด้วย นี้ขอทำการเช็คไฟล์ก่อนนะคะว่าตัว format ไฟล์อยู่ใน format csv หรือใน format xls ในที่นี้นะคะเราจะใช้คำสั่ง head ค่ะ เพื่อทำการ print out บางส่วนของไฟล์ออกมานะคะ จากที่แสดงบนหน้าจอจะเห็นว่าไฟล์ format จะเป็นไฟล์ format แบบ CSV นะคะ ดังนั้นเราจะใช้คำสั่ง mv เพื่อเปลี่ยนชื่อและนามสกุลของไฟล์ค่ะ ใช้คำสั่ง ll นะคะ จะพบว่าไฟล์ได้รับการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยเปลี่ยนเป็น titanic underscore data csv ค่ะ ถัดมานะคะ เราจะมาดูในส่วนของสคริปที่ใช้ในการ submit job กันค่ะ ใช้คำสั่ง cat ตามด้วย submit.sh นะคะ จะแสดงสคริปที่ใช้ในการ submit job ออกมาค่ะ ในกรณีที่เราไม่มีสคริปนี้นะคะ เราสามารถเข้าไปที่ isc.io สำหรับผู้ใช้งานคู่มือผู้ใช้งาน จากนั้นไปที่การสั่งรันจ็อบจะเสริมโดยใช้สคริปต์ค่ะ เราสามารถคัดลอกคำสั่งที่ใช้ในการสั่งรันงาน ตามที่เห็นบนหน้าจอได้เลยนะคะ เมื่อคัดลอกเสร็จแล้วให้นำมาวางไว้ในไฟล์ที่เราสร้างขึ้นค่ะ เราจะมาปรับค่าในแต่ละส่วนกันนะคะ ส่วนแรกคือส่วน partition ค่ะ ในที่นี้ก็จะใช้เป็น compute เหมือนเดิมนะคะ ส่วนถัดไปคือจำนวนโหนดที่เราจะใช้ค่ะ อันนี้เราจะใช้เป็น1โหนดเหมือนเดิมนะคะ ในส่วนของจำนวนคอต่อโหนดนะคะ เนื่องจากว่าโค้ดที่เราจะรันนะคะ เป็นโค้ดอย่างง่ายและไม่มีการใช้งาน multi-thread ค่ะ ดังนั้นเราจะใช้งานแค่ 1 คอนะคะ ในส่วนของ time limit หรือเวลาสูงสุดที่จะสามารถรันงานได้นะคะ โค้ดนี้เรารันแป๊บเดียวอยู่แล้วค่ะ งั้นก็ตั้งเป็น 10 นาทีไว้ ไม่มีผลอะไรนะคะ ต่อไปเป็นส่วนของชื่องานค่ะเพื่อให้เราสามารถรู้ว่าเรารันงานอะไรอยู่นะคะ อันนี้ขอตั้งเป็น Python 1 ค่ะ แล้วก็ในส่วนของ Project Account นะคะ ให้ใส่เป็น Account ที่เราได้รับมาค่ะ ในส่วนนี้คือ Train 001นะคะ ส่วนถัดมาจะเป็นการโหลดโมดูลค่ะ อันดับแรกคืออันโหลดโมดูลทั้งหมดนะคะ โมดูลเพอร์คอจากนั้นทำการโหลดโมดูล Python 3.7 ค่ะ ในวิดีโอจะใส่เป็น Python 3ไว้ก่อนนะคะ และเราจะมาเติมส่วนที่เหลือทีหลังค่ะ ส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นส่วนสคริปที่เราใช้ในการรันงานค่ะ ในที่นี้คือคำสั่ง Python ตามด้วยสคริปที่เราต้องการจะรันนะคะ ในส่วนของชื่อสคริปนะคะต้องตรงกับสคริปที่เราต้องการจะใช้ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราจะขอใส่แค่คำว่า Python ไว้ก่อนนะคะ ทำการเซฟแล้วออกมาค่ะ ในสคริปต์นี้นะคะต้องมีอีก 2 ส่วนที่เราต้องเติมเพิ่มนะคะ คือส่วนโมดูลของ Python 3 ค่ะ แล้วก็ตัวชื่อสคริปต์นะคะ อันดับแรกเลยทำการโหลดโมดูล Python 3 ขึ้นมาก่อนค่ะ เพื่อดูชื่อเต็มของโมดูลนะคะทำการคัดลอกและนำไปใส่ในสคริปต์ค่ะ อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของตัว Python code ที่เราต้องการจะใช้นะคะ ก็ใช้คำสั่ง ll เพื่อดูไฟล์ทั้งหมดค่ะ จากนั้นทำการคัดลอก ชื่อไฟล์ .py ที่เราต้องการจะรันนะคะ จากนั้นเอาไปใส่ไว้ในสคริปต์ของเราค่ะ ทีนี้ใช้คำสั่ง cat เพื่อตรวจสอบดูสคริปที่เราต้องการจะรันอีกรอบค่ะ จะเห็นว่าชื่อของโมดูลและชื่อของตัว Python script ตรงกันแล้วนะคะ ส่วนถัดไปเราจะมาดูในส่วนของตัว Python script ค่ะ ตัว Titanic case 1 .py นะคะ ส่วนแรกของโค้ดจะเป็นการโหลดไลบรารีทั้งต่างๆนะคะ ในส่วนที่เราต้องการแก้ไขคือส่วนของการโหลด Data ค่ะ ในโค้ดที่มีนะคะจะเป็นการโหลดตัวอย่างที่เราเตรียมไว้อยู่แล้ว แต่ในวิดีโอนี้ เราต้องการใช้ Data ที่เราดาวน์โหลดมาใหม่ค่ะ เราจะทำการเปลี่ยนจาก Titanic Data Example .csv นะคะ ไปเป็น Titanic Data .csv เฉยๆค่ะ ใช้คำสั่ง vi เพื่อเปิดไฟล์และทำการแก้ไขนะคะ แก้ไขไฟล์จากนั้นเซฟและออกค่ะ ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการสั่งรันงานนะคะ เราสามารถ submit job ได้โดยการใช้คำสั่ง sbatch ค่ะ จะเป็น sbatch ตามด้วยสคริปที่เราใช้ใน submit job นะคะ ในตัวอย่างจะเป็น sbatch my submit .js ค่ะ จากนั้นเราสามารถใช้คำสั่ง sq-u ตามด้วย username ของเรานะคะ เพื่อดูสถานะ job ของเราได้ค่ะ หลังจากใช้คำสั่ง sbatch submit job เรียบร้อยแล้วนะคะ จะมีข้อความขึ้นว่าจ็อบได้รับการสับมิดแล้วพร้อมแจ้งเลขจ็อบ ID ค่ะ อย่างในหน้าจอนะคะ ไม่ปรากฏจ็อบของเราที่ทำการรันอยู่ค่ะ ในที่นี้นะคะ สามารถจากนั้นสื่อได้ว่าจ็อบของเรารันเสร็จแล้วค่ะนะคะ ใช้คำสั่ง ll ดูว่ามี output อะไรออกมาบ้าง อย่างในตัวอย่างคือไม่มีเอาพุทเพิ่มเติมออกมานะคะ ในที่นี้เราสามารถตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง โดยการตรวจสอบไฟล์ slurm.out ค่ะ ในที่นี้คือเราใช้คำสั่ง cat slurm 67 841.3.out นะคะ จากหน้าจอนะคะจะพบ error แจ้งว่าไม่หา library ไม่เจอค่ะ จาก error นี้นะคะ เราต้องทำการติดตั้ง library โดยทั่วไปแล้ว User สามารถตั้ง Library เองได้นะคะ โดยติดตั้งในส่วนของ Home ของ User เอง การติดตั้ง Library บนระบบทารานะคะ จะต้องสอดคล้องกับโมดูลที่ใช้ค่ะ อย่างในที่นี้เราใช้ Python 3.7.4 นะคะ ฉะนั้นเราต้องมั่นใจก่อนว่า Python 3.7.4 ได้รับการโหลดมาเรียบร้อยแล้วค่ะ เราสามารถเช็คโมดูลที่เราโหลดมาโดยใช้คำสั่ง ml นะคะ หรือใช้คำสั่ง module list ค่ะ ถ้าโมดูลได้รับการโหลดเรียบร้อยแล้ว เราจะเห็นตัวโมดูลแสดงอยู่นะคะ ถ้าโมดูลยังไม่ได้รับการโหลดมา เราสามารถใช้คำสั่งโมดูลโหลดตามด้วย Python 3.7.4 ในการโหลดโมดูลได้ค่ะ หลังจากโหลดโมดูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราสามารถติดตั้ง pandas library ไปที่ Home ของเราได้ค่ะ โดยใช้คำสั่ง pip install ตามด้วยไลบรารีที่เราต้องการติดตั้งนะคะ ในที่นี้คือ pandas ตามด้วย dat dat user ค่ะ ในวิดีโอนี้เราจะเพิ่ม matplotlib ไปอีกตัวหนึ่งนะคะ การใส่ dat dat user จะเป็นการบอกให้ตัวปิปะค่ะ ทำการติดตั้งไลบรารีลงในโฮมของเรานะคะ จากนั้นรอขั้นตอนการติดตั้งสักครู่ค่ะ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะคะ เราสามารถตรวจสอบดูการติดตั้งได้ค่ะ โดยใช้คำสั่ง ll ไปที่โฮมของเรานะคะ โดยปกติแล้วไลบรารีจะติดตั้งไว้ใน local lib แล้วก็ตัวโมดูลค่ะ แล้วก็อยู่ในไซต์ package ค่ะดังที่แสดงบนหน้าจอเลยนะคะ บนหน้าจอจะเห็นว่า Pandas และ Matplotlib แล้วก็ Dependency ต่างๆ ค่ะ ได้รับการติดตั้งเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นใช้ S8 Submit Job นะคะ ใช้ SQ ดูสถานะ Job พบว่า Job Run เสร็จแล้วนะคะ ใช้คำสั่ง LL เพื่อตรวจสอบดู Output ค่ะ จากที่เห็นนะคะ เราสามารถใช้คำสั่ง cast slurm เพื่อดู output ในส่วนของที่สั่งปิ้นออกมาได้ค่ะ output อีกส่วนหนึ่งนะคะคือตัวไฟล์ histogram.png ค่ะ เราสามารถ transfer ไฟล์ histogram.png กลับมาที่ local PC บนเครื่องเราได้นะคะ ก่อนอื่นใช้คำสั่ง pwd เพื่อทำการ print out path ออกมานะคะ และทำการคัดลอก path เก็บไว้ค่ะ จากนั้นกลับไปที่ local PC ของเรานะคะ ซึ่งเป็นแถบสีเทาค่ะ ใช้คำสั่ง scp ตามด้วยไฟล์ที่เราต้องการจะคัดลอกนะคะ ในที่นี้คือ hpc user 2เครื่องหมายอาศัย address ของระบบ tara ค่ะ tara n o t a o r t h โคลอนตามด้วย path ที่เรา copy ไว้ค่ะ จากนั้น Copy มาไว้ในโฟลเดอร์ปัจจุบันนะคะคือเขาวักล้ำด้วยเครื่องหมายจุดค่ะ จากนั้นกด Enter ค่ะ ใส่รหัสผ่านของระบบทารานะคะ เมื่อ transfer ไฟล์เสร็จสิ้นแล้วนะคะ สามารถใช้คำสั่ง ll ในการตรวจสอบได้ค่ะจะพบไฟล์ histogram.png อยู่นะคะ